สิบมาดิครับผมนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามพันแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมฮโบไปอีกหนึ่งร้อยสามร้อยห้าสิบมา เอาเรื่องตั้งแต่สองพันแปดร้อยแปดสิบคูณสิบแปดไปแล้วท่านผู้ชมยังเหลืออีกหกหมุนโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยนะทะลุเป้าทะลุฟ้าทะลุเพดานแล้วครับผมท่านผู้ชมระหวงนี้นะครับยังเหลืออีกหกหมุนยาวๆเลยเบ็ดห้าสิบนะเบ็ดห้าสิบนะเนี่ยผมก็กะว่าจะกดทิ้งๆไปเฉย แต่ว่ามันดันเข้าก่อนนะท่านผู้ชม่ะมันดันเข้าฟรีก่อนนะไปฮะคอมโบนี้สวยหกพันสี่สิบนะยังเหลืออีกหกหมุนนะมาดูกัน ถึงหมื่นไหมท่านผู้ชมดูดูพร้อมกันนะยังไงก็ว่าถึงวะ ผมดูยังไงก็น่าจะถึงนะ หมื่นเนี่ย ไม่ไกลเกินเอื้อมเลย ตอนนี้เจ็ดพันเก้าแล้วท่องผู้มารางวันรวมอ่ะนะครับรางวัลรวมก็เจ็ดพันเก้าแล้วนะ ตอนนี้อ่าไป อ้าวท่านผู้ชมกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ ผมเนี่ยต้นเตตฟัดมาแล้วจะยีต้อนรับนะ เข้าสู่ทางช่องทางยูทูบด้วยนะ เห็นต้นชาแนลช่องนี้แหละนะครับผมก็นะกับประธานอภัยนะท่านผู้ชมช่วงนี้ผมไม่สบายครับผมนะ ไม่สบาย แล้วก็เรียกได้ว่านอนทั้งวันนะท่านชมมาขัดจมูกสุดๆนะครับผมแต่ว่าไม่มีผลต่อการเล่นนะแต่มีผลต่อการพูดท่านชมนะก็มีอาการมึนหัวนะนิดหน่อยอ่ะก็รับประทานยาเรียบร้อยกันนะท่านชมฮะก็เดี๋ยวอยากจะฝากไว้นิดนึงว่า ดูแลรักษาสุขภาพสักนิดนึงนะครับ ผมเพราะว่าตอนนี้ก็คือ ฤดูร้อนก็คือร้อนจัดมากท่านผู้ชมฮะเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไข้แดดได้เลยนะครับอันตรายนะอันตรายนะเออถึงขั้นแบบเป็นฮิสโตกได้นะก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมนะอ่ะโอเคเอ่อวันนี้นะผมมีทุนอยู่ 8,300นะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูแบบเนื้อเนื้อเน้นๆเลยไม่ต้องน้ำเลยนะวันเนี้ยนะครับเดี๋ยวเบ็ด100เนี่ยได้เห็นกันแน่นอนท่านผู้ชมฮะนะเดี๋ยวใส่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะผมขอ อปรับไปที่เบ็ดห้าสิบเดี๋ยวผมกดทิ้งไปก่อนนะขอประทานอภัยนะครับ ผมถ้าเกิดว่าเนี่ยเสียงเป็นแบบนี้นะ ผมไม่สบายนะครับผม ขอประทานอภัยจริงทรมาน สุดๆท่านผู้ชมเอ้ยไม่สบายเนี่ยนะครับ แต่ไม่ได้เป็นโควิดนะ เดี๋ยวบอกก่อนนะยังไหวฮะยังไหวฮะ คือก่อนหน้านี้จริงๆผมเล่นนะแต่ว่ามันมันไม่บวกฮะก็เลยไม่ได้เล่นให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็ไม่ได้ตัดคลิปลงในช่องด้วยนะครับอืมเอามามามามาเปิดสักการะมาก่อนมาเบ็ดห้าสิบก็ได้มาขอเปิดสักการะมาก่อนสักหนึ่งครั้ง เรียบร้อยไหมจ๊ะเออนั่นแหละครับผมท่านผู้ชม เข้าฟิลิปปินส์เรียบร้อยนะเออโมหูมาห้าตัวด้วยท่านผู้ชมเอ้ยเออ อื้มวางเอาละโอเคครับผมนะ ทั้งหมด12หมุนเดี๋ยวมาดูกัน นะ ที่เบ็ด50แล้วก็เข้าฟีสปินที่12หมุน12ครั้ง อ่ะเดี๋ยวมาดูว่า แต่ถ้าให้ผมเดานะท่านผู้ชมถ้าให้ผมเดานะ ผมว่าน่าจะบวกประมาณ2 3พันนะประมาณนี้นะ ผมคิดว่านะ เดาๆนะท่านผู้ชมะจริงๆถ้าบวกขึ้นมาอีกนะ ผมดันเบ็ดร้อยแน่นอนนะครับผมท่านผู้ชม นะ กำไรก็ยังไม่ได้สักเท่าไหร่เลย เห็นไหมท่านผู้ชมฮะนะเพิ่งจะบวกเท่าไหร่เนี่ยนี่เหรอเออเอามาสวยฮะเก้าร้อยแล้วจ้ะ โบบะซัมบราซัมบาเลคูณสิบมาดิครับ ผมนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามพันแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะโบไปอีกหนึ่งดอกแล้วสามร้อยห้าสิบมา เอาเรื่องเพิ่งเตะสองพันแปดร้อยแปดสิบคูณสิบแปดไปแล้วท่านผู้ชมยังเหลืออีกหกหมุนโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยนะทะลุเป้าทะลุฟ้าทะลุเพดานแล้วครับผมท่านผู้ชมจังหวะนี้นะครับยังเหลืออีกหกหมุน ยาวๆเลย เบนห้าสิบนะเบนห้าสิบนะเนี่ยผมก็กะว่าจะกดทิ้งๆไปเฉยแต่ว่ามันดันเข้าก่อนนะท่านผู้ชมอะมันดันเข้าฟรีก่อนนะ ไปฮะ คอมโบนี้สวย่ะหกพันสี่สิบนะ ยังเหลืออีกหกหมุนนะ มาดูกัน ถึงหมื่นไหมอะท่านผู้ชมดูดูพร้อมกันนะ ยังไงก็ว่าถึงวะ ผมดูยังไงก็น่าจะถึงนะ หมื่นเนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมเลยตอนนี้เจ็ดพันเก้าแล้วท่านผู้ชมรางวัลรวมอ่ะนะครับรางวัลรวมคือเจ็ดพันเก้าแล้วนะตอนเนี้ยอ่าไปสี่หมุนไปเลยจ้ะอีกไหมโอ้ท่านผู้ชมเอ้ยเกลือล้วนๆเกลือล้วนๆจังหวะนี้เรียบร้อยสิบก็ไม่มีอะไรก่อนมาอีกนิดนึงโอ้ยไม่ถึงท่านผู้ชมเลยได้เก้าพันนะ 9,035โอ้ย ไม่ถึงอีกนิดเดียวอ่ะจะแตะหมื่นอยู่แล้ว แต่ก็ถือว่าโคตรเยอะเลยนะ ได้เยอะมากนะครับผม ได้เยอะถือ ถือว่าได้เยอะ ได้เยอะจริงนะ 9,000 นะ อืม เอา้า ยอดไม่ใช่ 9,000หรอวะ หรือยังไง เอา้า มันขึ้นยอดผิดอะ่ะ9,000 นะท่านผู้ชมนะ อ่ะ ไปครับผม เป็น 100 นะจ๊ะเดี๋ยวรุยกันเลยจ้า สิบหมุนไหม ขออนุญาต เอ่อ กดเทอร์โบนะท่านผู้ชม จะรวดเร็วทันใจ เออ ขอบ่อยสักหนึ่งรอบหนักๆมา อีกสักหนึ่งรอบมาเบ็ดหนึ่งร้อยก็ได้จ้ะ เบ็ดหนึ่งร้อยบนหนังๆสักหนึ่งรอบนะขอแตกนอกก็ได้ท่านชม จะได้ไม่ต้องรอนานนะท่านชม อืออุ้ยหน้า หน้า อุ้ยหน้าน้ำเงินเออมาเข้าดอกนี้มาได้อยู่หน้าเขียว มีไหม เรียบร้อยหน้าเขียว ได้แน่นอนมาหกร้อยมา ว่าเชื่อมา บูบะซัมบาราซัมบาราเฮียสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบท่านชม ฮะไปนะขอ ยัดกดรัวๆจ้ะกับขอ ประทานอภัย จริง ๆท่านชมฮะเสียงไม่โอเค นะ ผม ไม่สบายนะครับผมนะ เพิ่งจะฟื้นเลยแหละ นะเหมือนจะเป็น ไข้แดด นะท่านชม แต่ไม่มีปัญหา นะในการกดสปิน แต่จะมีปัญหาในการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ย นะเออ อาจจะ พูดคุยสนุกสนานได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยนะ ก็ขอโทษขอ อภัยด้วยครับผมนะจังหวะเนี้ยนะ เดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นแล้วแหละนะอีก 2-3 วันนะ ไม่เกินนี้ โอ้ อันตราย จริง ๆ นะคลื่นรังสีความร้อนเนี่ย ยิ่งเราแบบว่านะออกไปข้างนอก ร้อนๆแล้วเข้ามาเจอเย็นเนี่ยท่านผู้ชมฮะร่างกายปรับสภาพไม่ทันเนี่ยไข้ขึ้นทันทีเลยนะนะครับ ผมนี่แบบเออเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วด้วยบางทีเนี่ย โอ้ยหนักเลยนะครับ มาฮะสี่พันนะ 4,630 คอมโบนี้สวยฮะ เออมา อุ้ยแปดห้าได้หน่อยจังหวะท่านผู้ชมมาผมขอญาตนะเบ็ดสองร้อยนะเดี๋ยวผมกดมือสักสี่ห้าหมุนนะ แล้วก็พอเลยถ้าบวกดีไป ไม่บวกไม่ไรผมหยุดนะครับ ผมกำไรเกินพอแล้วตอนเนี้ยนะครับ กำไรมันเกินพอแล้ว โอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยเกลือจัดเลยทีเนี้ยเอาเออมา สักหนึ่งรอบหนึ่งครั้ง โอ้โห ท่านผู้ชม อ่ะ อีกสามทีนะหนึ่งสอง และสุดท้ายสามมาเออเอาอู้อู้เข้าฟิลิปปินส์มา นี่รู้เรื่องนะท่านผู้ชมฮะถ้าเข้าฟิลิปปินส์มานี่รู้เรื่องโอ้โห ท่านผู้ชมเอ้ย บทมันจะไม่ให้บทมันจะไม่แจกอะก็แค่นี้แหละท่านผู้ชมมาเพียงพอแล้วพอเพียงเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกัน รอบต่อไปนะผมอยู่ยังอยู่ที่เกมสาวถ้ำนะครับผมนะ หรือว่าเกม Treasure of a t t a c นะรอบต่อไปยังอยู่ที่เกมนี้แน่นอนผมขออนุญาตถอน ออกสัก20,000แล้วก็เดี๋ยวเหลือเต็มบัญชีไว้ 6,253 เพื่อจะลุยต่อนะครับผมกับเกมสาวทำในอีกหนึ่งเกมที่เป็นเกมแตกดีนะ เป็นเกมอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรแหละเป็นเกมยอดนิยมเลยแหละนะไม่ผิดหวังสักครั้งเลยสำหรับเกมสาวทำนะนั้นะที่จะมีดอกเกลือมานะอย่างเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมสี่ห้าหมุนสุดท้ายก็คือผมกดไว้เป็นสองร้อยแล้วก็เกลือล้วนเลยทีโอ้ยบวายเด้อนะยอมก่อนนะขอพักรอบสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับผมนะ